้ามาก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทย ผมก็จะเล่นเกมเว็บ มันก็เป็นเกมอะไรก็ไม่รู้ ก็เลือกสีกันก่อนฮึตัวละครเดี๋ยวเลยสองโอเค ก็กลับกลับมากันต่อเมื่อกี้ถ้ามีเสียงเข้าก็ขอไปเฮ้ย ตัวนี้ดีกว่า นี่ดีกว่า ียวนี่ว่าเฮ้ยมันเหมือนด้านล่าง นี่ เป็น สกิลอะ มัน จะมี ของแต่ละสกิลด้วยเว้ยโหนี่ดีกว่า นินจาเท่ดี ผม ก็ คือ ผม คือ TW แปลว่า อะไร ครับแป๊บหนึ่งนะ ครับ โอเค มาก็ต่อ เลยอืม ันนี้อะไรเนี่ย อ๋อเดี๋ยวนี้มันเล่นไงวะเนี่ย ยังไม่รู้เลยเนี่ยโอ้ยเฮียเฮ้ยดากระจายโดนตัวเองมันเล่นไงบ้างวะเนี่ยก็จบแล้วก็จะตัว เออก็คือมันจะแบ่งสีเลยตรงนี้นี่ มันจะแบ่งสี เป็นของแต่ละสี สีแดงก็เป็นของสีแดงเห็นไหมอืมอืมโอ้ยเข้าไปไม่ว่าไม่ได้นี่มงวะมีชนชนมีชนชนอีโอ้โห ตัวนี้มันเล่นยากว่ะ บอกเลยนะ มันเล่นยาก ดูเลือดไงวะเนี่ยโอ้โหเรายังไม่รู้เลยเฮ้ยโอ้น้ำแข็งลื่นซะด้วยวีชนทอนตีน้ำแข็งฟอกเนี่ยทำไมตัวนี้มันเล่นยากจริงๆเลยวะ ดีนะเพื่อนๆไหมอยากตายจริงๆเลยว่ะ จะได้เปลี่ยน เปลี่ยนสกินใหม่สักทีเป็นสกินนั่นดีกว่าขอดภัยครับดูเงินตรงไหนวะดูเงินตรงไหนวะอ้าวโดนฆ่าหรอเนี่ย อ้ชิบหายแปบบนึงนะแปบนึงเดี๋ยว เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาเล่นอะไรกันดีเล่นนอนควงสวรรค์อ่าฮะเป็นเว็บอย่างนี้นี่เอง โอเคเล่าเวลา เปลี่ยนตัวละครแป๊บหนึ่งรู้สึกกูบผมจะปวดเยี่ยวเขาไปเยี่ยวแป๊บนึ่งเอาแล้วนะครับปวดกับมากันเลยเอาอันนี้ดีกว่าไหมยิ่งคุงชอบสายธนูสุดยอดสิ อ่ะ ลองลองลองไป้ย้ย มันยิงกดตัวอะไรวะ มันยิงกดตัวอะไรเนี่ย โอเคเฮ้แย่จริงๆเลยกดยิงตัวอะไรวเนี่ยยิงตัวอะไรวะ ดยิงตัวแล้วว่าเดินเดินโอเคผมตอับเอาละกูกลับมากันเลยเมื่อกี้ผมไปดีหน้าเว็บมาม่งไม่รู้ที่ยิงต้องใช้ตัวนักดาบปราบสกอนโอ้ยิงง่ายมากข้ามันนี่นั่นไงขออภครับ ที่สะอึกแบบว่าลึกลึกลึกลึกบึกๆึกทำไมฆ่าคนอื่นไม่ได้สักทีนี่ทำไมเราโดนมันตลอดเลยวะเนี่ยอันหนึงนะครับ เดี๋ยวผมมา โอเคครับ ก็กลับมากันต่อเลย ผมมุ่งรู้ว่ากดตรงนี้ดูของได้กดตรงนี้กดเลื่อน สังหารของตัวละครกบที่ใช้เพื่ออะไร ก็สมุซบาร์เพื่ออะไรโจมตีอะไรยังไงยังไงอหญ่อหญ่ก็ ก็นะก็ทำนองนั้นก็ที่เลือกวางเลยนะก็ฝันนี่หว่าเออฟันชิเฮ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าฟันได้เงินด้วยแต่จะเอาเงินไปต้องซื้อดาบใช่ไหมใช่เอาเงินไปซื้อดาบ มาเลย มาเลยมาเลยนั่นหมูใช่ไหมบอกด้วย หมูใช่ไหมแกเป็นใครไอ้หมู แล้วก็หมูแล้วกันนี่มันครับยากว่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาตัวอื่นแทนก็ได้วะ ừ. cái ly bóp ừ mình thấy ấy mú ấy mú mình tên ố nữa nè mú ừ. mú mú Hmm. แม่ใช่มันต้องเป็นหมูแน่ๆ เอ๋าไอตัวนี้ไอตัวนี้ได้เงินด้วยนี่ ได้ข่าวว่าจำไม่ผิดนี่ เออไม่ได้เหรอเนี่ยเสียใจจังเลย อะไร อะไร อะไร โอ้โห มีโอกาสที่ได้น้อยมากเลยเงินเนี่ย ือมันก็ได้ทุกตัวแหละ แต่ว่ามันมีโอกาสน้อยไงเออน้องมันใช่เลยการแคสอย่างนี้ต้อง อย่างน้อยหกนาทีนะเราอมาออกแลวตะเวนหาของแล้วเราต้องมาฆ่าไอ้นี่อ้าวเฮ้ย่าลงตาเหรอไม่มันมันหลอกตาเราไม่ได้หรอกอืม ดูเหมือนวิดีโอมันจะดีดไปแล้วทำไมมันดีดบ่อยขนาดนี้วันเนี่ยไม่ ไม่อยากคิดเลย อะไร อะไรวะจะจัดการเรียบเลย โอ้โห เล่นไม่เป็นว่ะเดี๋ยวจะหาอย่างอื่นเล่นละรอให้ตายตอนนี้ก่อนเถอะ ก็จะจบคลิปเลยเอาละเอาอะไรส้มตีก่อนเอาไวไรเอาอะไรไมครับเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยอชิชาเราเฮ้ยมีลูกเต้าเราใครวะเนี่ยฮะ ลูกเต้าเราใคร ลูกเต้าเราใคร ลูกเต้าเราใคร ลูกเต้าเราใคร ลูกเต้าเราใคร ลูกเต้าเราใคร ลูกเต้าเราใคร ลูกเต้าเราใคร ลูกเต้าเราใครลูก ล่าใคร k ุ a กเต้าเ o lẩu khay ok แป๊บแป๊บหนึ่งนะแต่ผมขอถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนจะได้เป็นสิริมงคลสามสองหนึ่งเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วทุกคน เอาละแล้วผมก็ต้องขอถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์ งั้นผมคงต้องขอตัวลาไปก่อน ครับ สวัสดีครับ ครับครับสวัสดีครับ